โอเค ไว้เขาอีก 3 โตหูท้อง่าได้อ่ามาอยู่ โอ้โห สภาพบ่เขาเลย สวย ได้อยู่ค่ะ โอ้โหคูณ20 เนาะคูณ20 จากจำนวนไม่เป็นร้อยยี่สิบเนาะ ไป ขออนุญาตปรับไม่กันต่อเลย โอเค ไปที่ 10 บาทเนาะค่ะโลกะไส่ออโต้ค่ะ ไป โอเค สำหรับเกมเสือช่วงนี้มันกระสิ แจกน้อยๆแน่เนาะค่ะ โอ้โหมันบ่หน่อยละเกมเสือช่วงนี้แจกเนาะค่ะ เออมา 200 ไป มาในนี้ขอท้องแบบหลายๆรอบเลยก็ได้ ไว้ค่ะเก็บไว้เรื่อยๆส่งมาโอ้โหโอเคพยายามไปกันต่อเลยเนาะค่ะโอเคสำหรับผู้ใดที่เล่นเกมเสือหนูนะแนะนำว่าร้องเล่นช่วงเศร้าๆคือจังหนูนาเบิ้งก็ได้เพราะว่าหนูนามักเล่นตอนช่วงเศร้าๆไหมเป็นอย่างผู้สึกว่าตอนเศร้านี่ไม่เข่าดีนะ หรืออาจจะเป็นเพราะเขาเป็นคนนอนตื่นเศร้าอยู่แล้วอะนอนดึกแตว่าตื่นเศร้าแล้วค่ะกะบ่ค่อยดีต่อสุขภาพปันไดเนาะการแนะนำว่านอนให้เขาแปดชั่วโมงเนาะ โอเค ค่อยๆเล่นไปเนาะค่ะ โอเคสามสิบหกบาท เดี๋ยวไข่นูนาไปลองคิดสูตรเบิ้งดีๆก่อนสำหรับเกมนี่ มันอาจจะต้องใส่เช็คไม่ก้อนบอแบบ ปั้นทิ้งจะกสามสิบไม้เราจังมาใส่แบบมุนซีเบี่ยงกับซีไหมมันก็หนาร้องอยู่นะ เพราะว่าเอาสูตรของเกมงัวมาใส่ได้เบิดเลยเนาะค่ะ กับเกมเสือโอเคอ่ะตะโพกตะโพกตะโพกเออสวยมาแล้วค่ะซองค่ะ มาโอ้โหไว้หลายอยู่นะ มาค่ะซองสามอันแล้ว สวยมาอีกเหลือสองอันสองอัน โอ้โห มาอีกอันนึงได้รุ่นอยู่สวยงามโอ้โหคูณสิบมาแล้วค่ะโอ้โหมา 160คูณ10แล้วค่ะเป็น 1,600 บาทเฮ้ยกับเข่าดีอยู่นะกับเข่าดีอยู่เนาะค่ะสำหรับเกมเสือเนี่ยโอกาสที่ว่ามันมันได้รุ่นคูณนสิมันหลายมองใดตรงที่ว่าเวลาหาสมุดว่ามันตกลงมาแค่อันเดียวมันก็สิหมุนต่อให้เนาะค่ะ มีโอกาสเข่าเรื่อยๆเนาะซูเปอร์เมกาวินไปเลยค่ะ1,600 บาทไป 1,600 บาท ขออนุญาตปรับไม่กันต่อเลยเนาะค่ะ ไปที่4ิบาทเนาะค่ะ แล้วก็ออโต้สิบข้างไปค่ะ โอเคโอ้โหไว้มา โอ้โหเกือบเต็มช่อง แต่ว่ามันคนละร้ายเนาะค่ะ่ะ ธรรมดาละ ค่อยๆลินไปสำหรับผู้ใดที่ว่าในกดเข่ากลุ่มเทเลแกมแล้วค่ะ เดี๋ยวก็ขอฝากไว้น้ำแน่กับกลุ่มเทเลแกมเซียนพร้อมเนาะค่ะ เออฝากคนไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูนะ น้ำแน่เนาะโอเคไปอีกค่ะ ติดไม่ต่อกันเรื่อยๆ เลยเนาะค่ะ สวยสมมาขอคูณิบเนี่ยกเพอพอคูณิบเกมนี่คุ้มๆเลยเนาะค่ะสำหรับคูณิบเกมนี่ถึงจะไม่ได้หลายสำงัวแต่ว่าโอกาสเข่าหลายกว่าแน่นอน เออเพราะว่าตารางมันหน่อยเนาะค่ะ มันมีแค่เก้าช่องนึงอะเออไปเรื่อยๆค่ะโอ้โหอ่าทองมาค่ะทองมาอีกแล้วเฮ้ยเข่าโคตรดีว่ะแปดร้อยไปเลย มาคูณยี่สิบแล้วค่ะ คูณ20ของจำนวนไม้นะสมมติว่าเขาใส่ไม้40มันก็สิคูณไป20เรอกเออสวยโอเคค่ะ เก็บไว้ไปเรื่อยๆเพราะเวลาตอนที่ว่ามันเข่าเสือเสือเต้นอะสองอะมันสีมีอย่างสักอย่างหนึ่งกระเด็นกระเด็นลงมาเนาะค่ะอันนั้นอะเป็นไว้เออก็คือไว้เขาเก็บได้หลายปันใดมันก็สีลงมาหลายปันนั้นเนาะค่ะโอเคดูนะว่าเกมนี้มันหนาลักนะเบิ้งมึงมันนั่งยิ้มอย่างที่ผมงถึงอะ เออมาวายมาวายเขาอีก เก็บไว้ไปเรื่อย ๆ ค่ะบอสเสียดายเลย ที่ว่ามุนทิ้งเพราะว่าย่างหน่อยเขาก็มีไว้เวลา มันได้เสือเต้น เออ มันได้หลายแน่นอน สวยงาม นี่คูณ20 ไปเลย โอเค พันสองแล้วค่ะ ถ้าได้ก้อนท้องแถวนึงเนี่ยคือจังเลยหมุนฟรีสองรอบเนาะออโต้สิบอะเข้าใจปะสวยงามมาอีกแล้วโอเค สวย กะมาเรื่อยๆเนาะค่ะก็ไม่ได้หนาเกียดอีกอย่างปันไหนเพราะว่าช่วงนี้เกมเสือกำลังแจกเลย ถ้าสมมติผู้ใดแบบ มักเล่นเกมเสืออยู่แล้วหนูนะแนะนำว่าร้องแบบหาเวลาเล่นดีๆ เบ้างเนาะค่ะ โอกาสเขานี่มีหลายแน่นอน เออเก็บไว้ไป เก็บไว้ไปเออได้สอง โอเคสิบไม่ค่ะสิบไม่เรื่อยๆเลยนะคะสำหรับผู้ใดที่ฮัดเล่น พวกแบบเกมทะเลาะเนี่ยกับซีนนะแนะนำว่าเป็นเกมพวกเกมงัวเกมเสือจะเล่นง่ายเอามาไหมโอ้โหประมาเนี่ยเวลามันบอกเขาเรามันเฮ็ดหนาคือจังว่ามันเครียดเขาอย่างเสียน่ารักนะเออนาบูอุยุอยู่ไป สิไม่ค่ะ โดนมาให้จะเเลียเนี่ยมาโอ้โหเข่าคุ้นสีบสวยงามม้าแบบงงๆสมม้าเลยค่ะส่วนมากเข่าสมคุ้นสีบว่ะของหนูนาเป็นอย่างโมโห กับเกมเสือนี่บมวานี่สมกับเข่าดูแล้วค่ะเออ ได้อยู่นะมีดวงกับสมบออ่ะหมุนโดนอีก โอเคขออนุญาตปั๊มใหม่กันตอนนี้นะค่ะเป็น 100 บาทเนาะไป เรากะไส้สิบข้างคือเก้า อันนี้คือขาดบ่ใดเลยนะคะ โอ้โหไว้เด้งสามโตเลยนน่ารักนะ เกมเสือเนี่ย อ้าไว้อีกเก็บไว้ไปเรื่อยๆเนาะค่ะโอเคมาอีกค่ะโอ้โหอย่าว่าไปหมุนไปเรื่อย ๆ โอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้าไว้มาย่างเกลือ เกลือจัด เออ ไว้เขายังได้ยุตะโพกโอ้โหย่างเค็มสภาพพอเปลี่ยนไม่เป็นไม่ลอยนี่บกเขาเลยโอเคโอเคเอาอย่าว่าเอา อ้าวสิเบิร์ดแล้วโอ้ยเออทองมาโอ้โหดีนะทอง มา ดีนะทีว่าทองมา2,000บาทเนาะค่ะเกือบเบิร์ดแล้วเมื่อกี้เหลือห้าร้อยสภาพไปอีกสิไม่เออส่งมาโอ้ยท้องเข่าอีกแล้วโอเคก้อนท้องเข่าอีกแล้วเนาะค่ะบวกไปอีก2,000เนาะเข่าเรื่อยๆเลยนะก้อนท้องนี่ เข่ามาอีกก็ได้นะสวยส่งมาโอ้โห โอหเออถุงมา ไว้เขาค่ะ สมมา สมมาโอ้สี่พันละไปสิบไม่ได้ดีย้อนท้องเลยล่ะเฮ้ย แต่ว่าตอนนี้หนูนะเก็บไว้ได้หลายแล้วนะเบิ้งว่ะล้ออย่างเดียวก็คือล้อมันเต้นแล้วค่ะ เออสีโตโอ้โมาเต้นเห็นไหมมาเสือพี่เสือเขานะ โอ้โหก้อนท้องเขาอีกแล้ว ไม้ อีกแล้วค่ะสองพันค่ะ โอเค วมอีกสองพันเนาะอ้าดิถุงอีกโอ้ยหาพันเจ็ดเราไปขออนุญาตปั๊มไม่เป็นสองร้อยเนาะค่ะ แล้วก็ออโต้สิบครั้งคือเก้าเนาะสมมาสมมาจังไรอีกไว้เขาค่ะอย่าว่าอย่าว่า เออไว้มาสองมาสองเขาอีก สวย ไว้ค่ะ ไว้อีกโอ้โหห้าเสือเต้นรอบนี่หนูนะว่า หนูนะอย่าไปท้อง เอาท้องมะโอ้โหได้สม เออมา ไว้ย่างหลาย โอ้โหรอบนี้หนูนะเก็บไว้ได้ย่างหลายเอาตัวมันเข่าสมอะค่ะมาอีกซี่ตัวอีกซี่ตัวสวยอีกตัวเดียว ขออีกตัวเดียว สวยนั่นละโอ้โหคูณสิบมาคูณสิบมาเนาะค่ะหกร้อยคูณสิบเป็นหกพันบาท โคตรเอาโอกาสเข่าหลายแน่นอนค่ะ เมื่อกี้ เนี่ยหนูน้าเก็บไว้ตั้งหลายแต่ว่าหนูน้าไม่ได้ใส่ไว้เลยเพราะว่าสมมันมาเองเห็นบ่เต็มแถวเลย สภาพไป ขออนุญาตปั๊มไม่เป็นซี่ลอยเลยเนาะค่ะ 400 บาทไปสิบไม่คือเก่าเนาะค่ะเวลาแบบเสือเต้นหรือว่างัวโดดหนูาแนะนำว่าให้กดหยุดออโต้ทันทีเนาะเออแล้วเขายังไปเก็บไว้ไหมเนาะค่ะไว้มา ได้ยกเนาะค่ะโอเคขอไว้หลายๆเราโดดทั้งท้าย จบๆเลย โอ้โหสภาพไปโอเค โอเค โอเค โอเค บอกโอเคแล้ว บอกโอเคแล้ว โอ้โหแม่งไอ้บอเขาเลยอย่ามามา โอ้โห สมมาค่ะ ได้อยู่ เออ ขาดสองโต ขาดแค่สองโต สวยงาม โอ้โห มาแล้วค่ะ 1,200 บาทคูณสิบเชี่ยโคตรเอา หนูน้ำมีดวงก็สมว่ะโอเค หนูน้ำบวกมาทั้งเบิด12,000 บาทเนาะค่ะ12,000 บาทเนาะรวมเป็น 21,496 บาทเนาะคะะโอเคเดี๋ยวในมื้อนี้หนูนะกะขอโตลาไปก่อนนะคะพอกันใม่คลิปหน้าเนาะสำหรับมื้อนี้ สวัสดีค่ะ